ค่ะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของหัวข้อที่ 5.2นะคะ เป็นเรื่องของการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงินก็เป็นการใช้เครื่องมือ เทคนิคและวิธีการต่างๆ มาประเมินผลการดำเนินงานของกิจการ ซึ่งจะพิจารณาจากงบการเงินของกิจการ หรือว่าเป็นการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ นะคะวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์งบการเงินก็คือ เพื่อให้เราทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการ แล้วนำข้อเท็จจริงที่เราทราบนั้นเนี่ย มาประกอบพิจารณาในการตัดสินใจค่ะ การวิเคราะห์งบการเงินในเนื้อหาสำหรับบทนี้นะคะ เราจะใช้อัตราส่วนมาช่วยในการวิเคราะห์งบการเงินค่ะ การวิเคราะห์สภาพคล่อง เป็นการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินเพื่อประเมินความสามารถในการชำระหนี้ ถ้าเป็นเรื่องของการวิเคราะห์สภาพคล่องนะคะ เราจะทำการเปรียบเทียบสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนนะคะ ดังนั้นหัวข้อย่อยหัวข้อที่ 1 เป็นเรื่องของการวิเคราะห์เงินทุนหมุนเวียนค่ะคำนวณหายังไง ให้เอาสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นตัวตั้งหารด้วยหนี้สินหมุนเวียน อันนี้ก็เป็นการหาผลต่างระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียน จากข้อมูลตรงนี้จะแสดงให้เห็นว่ากิจการมีส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ หลังจากหักหนี้สินหมุนเวียนเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะ ซึ่งจำนวนเงินทุนที่เหมาะสมของแต่ละกิจการเนี่ยอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของกิจการหรือธุรกิจนั้นๆนะคะคราวนี้เรามาดูการวิเคราะห์เงินทุนหมุนเวียนค่ะ สมมุติว่าสมมุติว่าเรามีสินทรัพย์หมุนเวียนในปี 25x1 อยู่2,050นะคะ ในส่วนของ ปี X2 สินทรัพย์หมุนเวียนมีเท่ากับ 1,810นี่สินหมุนเวียนปี X1 890 แล้วก็ในปี X2 เท่ากับ 770เราจะมาหาเงินทุนหมุนเวียนของปี X มูลนะคะ เราจะมาคำนวณเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็ไปที่เซลล์ D24 แล้วก็เท่ากับเอาสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นตัวตั้ง แล้วก็ ลบด้วยหนี้สินหมุนเวียนนะคะ เราก็จะได้เงินทุนหมุนเวียนของปี 25x1 เท่ากับ 1,160 นะคะ หลังจากนั้นในปี x2 ก็ copy สูตรมานะคะ เราก็จะได้เงินทุนหมุนเวียนของทั้ง 2 ปีแล้วค่ะ ต่อมา ก็จะเป็นในส่วนของการวิเคราะห์อัตราเงินทุนหมุนเวียน อันนี้เครื่องหมายเปลี่ยนค่ะ แต่ข้อมูลยังใช้ข้อมูลเหมือนเดิม ก็คือเราจะใช้ข้อมูลจากสินทรัพย์หมุนเวียน แล้วก็หนี้สินหมุนเวียนนะคะ แต่เอามาหารกันอัตราเงินทุนหมุนเวียน เท่ากับสินทรัพย์หมุนเวียนหารด้วยหนี้สินหมุนเวียน อันนี้จะเป็นการวิเคราะห์เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ของกิจการ และแสดงความสัมพันธ์ของสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียน ออกมาในรูปของอัตราส่วนนะคะ อัตราส่วนทุนหมุนเวียนที่ดีจะต้องได้มากกว่า1เท่านะคะเรามาดูตัวอย่าง ต่อมาก็จะเป็นการคำนวณอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของปี 25x1 นะคะ เราก็เอาสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นตัวตั้ง แล้วก็หารด้วยหนี้สินหมุนเวียนค่ะ ปี x2 ก็ทำเหมือนเดิมนะคะ ก็ ก็จะได้อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของปี x1 เท่ากับ 2.3 เท่า ปี x2 เท่ากับ 2.35 เท่าค่ะ ต่อมาเป็นการวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ อันนี้จะเป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงความสามารถในการก่อหนี้ระยะยาวของกิจการ จะดูความสามารถในการชำระดอกเบี้ย เงินกู้ยืม ระยะยาวนะคะของกิจการว่ามีความสามารถหรือไม่นะคะ คำนวณหายังไงให้เอานี้สินรวมเป็นตัวตั้ง หารด้วยสินทรัพย์รวมนะคะ อันนี้ก็จะแสดงให้ทราบถึงโครงสร้างฐานะทางการเงิน เงินลงทุนในสินทรัพย์ทั้งหมดของกิจการที่ได้มาจากแหล่งเงินทุนภายนอกมีจำนวนเท่าใดรวมถึงพิจารณาความสามารถในการก่อนนี้เพิ่มว่าสามารถก่อนนี้เพิ่มได้อีกหรือไม่นะคะ ลองมาดูตัวอย่างนะคะ ต่อมา ก็จะคำนวณหาอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์นะคะ เราก็เอาหนี้สินรวมแล้วก็หารด้วยสินทรัพย์รวมเห็นเธอของปี x 2ก็ทำเช่นเดียวกันนะคะ หน่วยของอัตราส่วนนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ ต่อมาก็จะเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อันนี้คำนวณจากเอาหนี้สินรวม ตัวตั้งยังเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น อันนี้จะเป็นอัตราส่วนที่แสดงถึงโครงสร้างเงินทุนของกิจการ ว่าการจัดหาเงินทุนมาจากหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเท่าใด เราจะพิจารณาว่าเจ้าของกิจการมีความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ได้หรือไม่นะคะ อันนี้การคำนวณมาเราจะคำนวณอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะ เอาหนี้สินรวม แล้วก็หารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นค่ะ นี่สินรวมหารส่วนของผู้ถือหุ้นคำตอบเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะ ต่อมาก็เป็นเรื่องของอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายชำระดอกเบี้ย เราจะคำนวณจากเอากำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเป็นตัวตั้ง หารด้วยดอกเบี้ยจ่ายนะคะ อันนี้จะเป็นอัตราส่วนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำไรก่อนหัก ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ กับดอกเบี้ยจ่ายของกิจการ ซึ่งอัตราส่วนนี้จะทำให้เราทราบถึงความสามารถในการจ่ายชำระดอกเบี้ยจากกำไร ที่ได้จากการดำเนินงานของกิจการว่ามีความสามารถมากน้อยเท่าไหร่นะคะ และผู้ให้กู้ก็จะใช้ข้อมูลตรงนี้พิจารณาว่าจะอนุมัติวงเงินกู้หรือไม่ หากมีค่ามากก็จะยิ่งเป็นผลดีสำหรับกิจการนะคะสำหรับอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยเรามาดูตัวอย่างนะคะ คำนวณหาอัตราส่วนแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยนะคะ เราก็กำไรก่อนหักภาษีและดอกเบี้ยเป็นตัวตั้ง หารด้วยดอกเบี้ยจ่าย ในปี x 2ก็ทำเช่นเดียวกันค่ะเอากำไรก่อนหักดอกเบี้ย และภาษีเป็นตัวตั้งแล้วก็หารด้วยดอกเบี้ยจ่ายนะคะ หน่วยเป็นเท่านะคะ ในปี x 1ได้ 10.5 เท่าแล้วก็ปี x 2ได้ 15 เท่าค่ะ ็จบสำหรับในหัวข้อ 5.2 นะคะอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะ